ร่วมกันวางแผนปรงพระชน พระเจ้ามหาจุลนีแล้วยกราชสมบัติให้พราหมณ์เป็นมเหสีของพราหมณ์นั้น วันนั้นจุลนีราชกุมารทูลพระมารดาว่าหิวพระนางจึงให้ของเคี้ยวและน้ำอ้อยแก่พระโอรส ฝูงแมลงวันได้กลิ่นน้ำอ้อย จึงรุมตอมพระกุมารพระองค์คิดว่า จะกินขนมนี้โดยไม่มีมแมลงวันตอม จึงเลี่ยงไปนิดหนึ่ง แล้วทิ้งน้ำอ้อยลงที่พื้นหยดหนึ่ง เพื่อให้มแมลงวันหนีจากตนไปตอมน้ำอ้อยที่พื้น พระราชกุมารเสวยของควรเคี้ยวโดยไม่มีมแมลงวัน ด้วยปัญญาเช่นนี้พรามเห็นกิริยาพระกุมารจึงคิดว่าพระกุมารนี้ฉลาดเกินไป เมื่อเจริญวัยแล้ว จะไม่ให้ราชสมบัติแก่เรา ควรจะฆ่าราชกุมารนนี้เสียรามจึงบอกให้พระนางสลากเทวีทราบเพราะความที่พระนางเป็นผู้ฉลาดจึงรับว่าดี เราฆ่าพัสดาเพราะรักท่านแล้วยังจะต้องการลูกคนนี้อีกทำไมแต่ต้องทำเป็นความลับ โดยไม่ให้ประชาชนรู้ว่า พระกุมารถูกฆาตกรรม แล้วจึงลวงพรามว่ามีแผนที่จัดการอย่างแยบยนพระนางสลากเทวี เป็นผู้มีปรีชาสามารถในการวางแผน จึงเรียกพ่อครัวมารับสั่งว่า ชัพิพรามต้องการฆ่าพระโอรส เจ้าจงช่วยชีวิตพระโอรส ต่อไปนี้ ขอให้พระโอรสอยู่ในเรือนของเจ้าทุกวัน ตัวเจ้าพระโอรส และบุตรของเจ้าจงนอนในห้องเครื่อง เพื่อไม่ให้ใครสงสัย พอผ่านไปจนรู้ว่าไม่มีใครสงสัยแล้ว จึงวางกระดูกแพะไว้ที่นอนของเจ้าทั้งสามคนทำให้เป็นเหมือนกระดูกคน ขณะที่ผู้คนนอนหลับในเวลากลางคืน จงจุดไฟเผาห้องเครื่อง เหมือนเกิดไฟไหม้อย่าให้ใครรู้ แล้วพาพระโอรสและบุตรของเจ้า หลบหนีออกจากประตูรับ ไปนอกแคว้นอย่าให้ใครรู้ว่า บุตรของข้าเป็นพระราชโอรสจงรักษาชีวิตพระโอรสไว้ พระนางประธานทรัพย์ให้พ่อครัวพ่อครัวทำตามนั้น พาบุตรของตนและพระราชกุมาร ไปสากลนครในมัทรัฐแล้วรับราชการเป็นพ่อครัวในราชสำนักพระเจ้ามัทราช เพราะความมีฝีมือดีและตั้งใจทำงาน พระเจ้ามัทราชจึงถอดพ่อครัวคนเก่าออก ประทานตำแหน่งให้พ่อครัวคนใหม่ แม้ กุมารทั้งสองคน ก็ไปพระราชวังกับพ่อครัวเป็นประจำพระราชาตรัสถามว่า เด็กทั้งสองคนนี้ บุตรใคร พ่อครัวทูลว่าเป็นบุตรของตน พระเจ้ากรุงสากลนครตรัสว่า หน้าตาไม่เหมือนกันไม่ใช่หรือพ่อครัวเพชรทูลว่า ขอเดชะเป็นลูกคนละแม่พระเจ้าข้าครั้นเมื่อวันเวลาผ่านไป จุลนีราชกุมาร และธนุเสขกุมาร เล่นกับพระธิดาในพระราชนิเวศจนเกิดความคุ้นเคยกัน จุลนีราชกุมาร กับนันทาราชธิดาพระเจ้านันทราชเกิดมีจิตปฏิพัติกัน วันหนึ่งจุลนีราชกุมารให้ราชธิดานำลูกคางและเชือกบ่วงมาในสถานที่เล่น แต่พระธิดาไม่นำมา จุลนีกุมารจึงตีจนพระธิดากันแสง ราชาทรงสดับเสียงพระธิดา จึงตรัสถามว่า ใครตีลูกเรา นางกุมาริกาคิดว่า ถ้าบอกว่ากุมารนี้ตี พระบิดาต้องลงราชทันจึงไม่ตรัสบอกด้วยความรักราชกุมารนนั้น พระธิดากราบทูลว่าไม่มีใครตี พระเจ้ามัทราช ทอดพระเนตรเห็นจุลนีราชกุมารตีพระธิดาด้วยพระองค์เอง แต่พระธิดากลับปกป้อง ทรงดำริว่ากุมารนี้ไม่เหมือนพ่อครัว ผู้มีรูปร่างสะอาดงดงามสง่าผ่าเผย ไม่กลัวจนเกินเหตุ กุมารนี้น่าจะไม่ใช่บุตรพ่อครัว ตั้งแต่นั้นมาพระองค์ทรงสังเกตกุมารนั้น เมื่อนางนมนำของเสวยมาถวายพระธิดาในที่เล่น พระธิดาก็ประทานแก่เด็กอื่นๆ เด็กเหล่านั้น คุกเข่าน้อมตัวลงรับ ฝ่ายจุลนีราชกุมารยืนรับจากพระหัตถ์พระธิดา กิริยานั้นไม่ได้รอดพ้นไปจากสายตาของพระเจ้ามัทราช วันหนึ่ง ลูกข่างของจุลนีราชกุมาร เข้าไปภายใต้ที่บรรทมพักผ่อนของพระราชา จุลนีราชกุมารคิดว่า เราไม่ควรเข้าไปใต้ที่บรรทม จึงเอาไม้เขี่ยลูกข่างหยิบออกมา พระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยานั้นเข้าพระทัยว่า กุมารนี้รู้ว่าอะไรควรไม่ควร จะต้องไม่ใช่บุตรพ่อครัวแน่ จึงให้เรียกพ่อครัวมา ตรัสถามว่า กุมารทั้งสองคนนี้เป็นบุตรใคร พ่อครัวทูลว่า เป็นบุตรของตนทั้งสองคน พระราชาตัดข่มคู่ว่าอย่าโกหกข้ารู้ว่า เป็นบุตรของเจ้าหรือไม่ใช่ ถ้าไม่บอกความจริงข้าจะฆ่าเจ้าเสีย จึงเงื้อพระแสงขัน พ่อครัวกลัวพระราชอาญาจึงทูลว่า ข้าพระองค์ต้องการให้เป็นความลับ ครั้นพระราชาประทานโอกาส จึงกราบทูลตามความเป็นจริงพระราชาทรงทราบความจริงแล้ว ครั้นอยู่ต่อมา ถึงเวลาที่สมควรจึงแต่งพระธิดาของพระองค์ ประทานให้จุลนีราชกุมาร